สำหรับประโยค Ini adalah museum yang sangat indah. Informasi yang Anda berikan sangat menarik. แปลว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมาก ข้อมูลที่คุณบรรยายให้ฟังก็น่าสนใจมากทีเดียวคำว่า Ini adalah แปลว่า นี่คือคำว่า museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์คำว่า ยาแปลว่านั้นที่ซึ่งคำว่าสัง g แปลว่า มากคำว่าอินดาแปลว่า สวยคำว่าอินฟอร์มาซีแปลว่า ข้อมูลคำว่าบริการแปลว่า ให้มาคำว่านน่าร i ก แปลว่า น่าสนใจสำหรับประโยค Terima kasih atas ujian Anda แปลว่า ขอบคุณสำหรับคำชมคำว่า Terima kasih แปลว่า ขอบคุณคำว่า atas แปลว่าบนคำว่า ujian แปลว่าคำชม คำว่า Anda แปลว่าคุณ